เนะครับถามถึงย้อนกลับไปวันที่ 14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ครับผมเป็นไงบ้างคะดีครับสบายดีครับวันนั้นมันมีโมเมนต์หวานๆไหมณเดชเออจริงๆก็ก็ไม่ไม่ได้แบบว่ามีอะไรพิเศษมากนะครับผมใช่มีการให้ของขวัญกันก็มีครับ ใช่ครับเราไม่ต้องน้องเขา จริงๆจริง ๆ ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่วันวาเลนไทน์จริงๆเราก็เหมือนตั้งใจว่าจะจะให้อยู่แล้วนะแต่มันยังไม่มีโอกาสเหมาะที่จะให้อะไรอย่างนี้ด้วย แล้วก็แล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงานอะไรเงี้ย แบบอะไรก็ไม่ได้เตรียมเลยแบบจองอะไรก็ไม่ได้จองของอะไรก็แบบวุ่นวายหมดแล้วแบบต่างคนก็แบบต่างก็ดีใจที่ที่ได้เจอกันอะไรเงี้ยแค่นั้นเองทำไมเลือกให้กล้องตัวนี้กับน้องเราเราเคยซื้อของเป็นกล้องคล้ายๆแบบเนี้ยครับ ให้เขาแต่ว่ามันเป็นแบบของ เก่าเกินอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบมันมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวขอเสื้อนี้ให้ แล้วก็แลกกับมันเก่าจะเอาจะเอาอันเก่ามาใช้แทนอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับผมไปดูมนานก็ตัดสินใจไม่ไม่นานครับ คือแค่รอของว่าจะมีเมื่อไหร่ของมีเมื่อไหร่เราก็เข้าไปเอามาตอนนั้นเลยก็ก็ต้องรอดูว่าเออแบบไปจับได้จากตลาดไหนมาอะไรเงี้ยด้วยอะมันมันเป็นของมือสองจริง ๆ เป็นคนที่ที่ทำอะไรนะ เราก็จะต้องวางแผนไว้ก่อนเพราะว่าไม่เป็นคนที่แบบคิดออกแล้วทำเลยไม่ได้ครับต้องต้องวางแผนก่อนใช่ครับใช่ครับใช่น้องบอกว่าอยากจะถ่ายเราเป็นรูปแรกใช่ครับอยากจะอย่ากจะถาผ่าทิศไหมเพราะว่ายังไม่ได้วางแผนว่าจะถ่ายเมื่อไหร่คือกล้องหนักมากนะครับ ถ้าถ้าน้องถือคนเดียวอาจจะต้องต้องมีคนคอยประคองก่อนประคองประคองไปย่เี้ยอม่ห่วงครับมาเซลฟี่ได้ไหมมาเซลฟี่ได้ไหมฮะเซลฟี่ไม่ได้ครับเซลฟี่ไม่ได้ ต้องต้องแบบว่าไกลๆหน่อยถ้าเราไปช่วยน้องถ่ายแล้วน้องจะถ่ายอะไร ก็ก็สลับกันถ่ายก็ได้แล้วแต่ของน้องที่ที่น้องได้มาก็หนักเช่นกัน เครื่องระบายออากาศอันนี้เป็นอะไรที่ก็ดีใจครับ ดีใจมากๆเลยจริงๆแล้วผมว่า ของขวัญวาเลนไทน์อาจจะไม่ต้องเป็นแบบช็อกโกแลต หรือเป็นอะไรที่แบบแบบมีมูลค่าหรือว่า เป็นอะไรที่มันมันต้องสวยหรูตลอดเวลามันเป็นเรื่องของสุขภาพ เรื่องของอะไรเงี้ยอย่างอย่างล่าสุดเขาก็ให้เป็นเครื่องฟอกอากาศให้เมื่อวานให้ให้ใช่ครับใช่ครับก็ฝากก็เห็นกล่องอยู่ข้างล่างแหละครับ ก็เลยแบบถามแม่ว่านี่กล่องอะไรเงี้ยเครื่องฟอกอากาศก็นึกว่าแม่ซื้อขึ้นมาให้อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ปรากฏว่าเป็นน้องยาสเิีไม่ครับไม่ไม่ไม่บอกเรามีได้เทสยังแกะกล่องยัง เออใช้ใช้ แล้วครับใช้ แล้วครับเเขาแกะเขาแกะให้เลยครับแต่ว่ามันต้องมีความหมายอะไรอย่างก็ความหมายก็คงแบบอยากให้เราแบบ สุขภาพดีอสุขภาพดีอะไรประมาณนี้ครับนัทเทนงงไหมปกติมันวันไใช้ดอกไม้กับำอะไรกันก็ดอกไม้ก็ให้ปกติอยู่แล้วครับ ใช่ครับ เพราะว่าเห็นน้องก็มีดอกไม้ให้ เห็นมีกุหลาบแดงมีครับ มีครับ เขาก็ตั้งใจให้คุณแม่ด้วยอะไรเงี้ย เพราะว่าวันเกิดที่ผ่านมาเราก็ไปต่างประเทศกันอะไรเงี้ย ก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสทำงานผมก็ทำงานอย่างนี้ว่า อย่างนี้ว่าเกิดมันจะหาของขวัญให้ยากขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะว่าวันวันไทยก็อัพเลเวลมาเป็นไม่ป้องรกับนแล้วผมจะชอบคิดว่าอะไรที่แบบยากๆก็จะไม่ค่อย อะไรที่หามันยากไม่ค่อยอยากหาเท่าไหร่แต่ว่าอะไรที่แบบเอ่อแบบมันเป็นอะไรที่แบบอย่างอื่นที่เรามองข้ามไปอย่างเช่นแบบของง่ายๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเออประทับใจมากกว่าเพราะว่าของมีมูลค่าของแพงของหรูหราอะไรเงี้ย จริง ๆแล้วเราก็ ถ้าเราอยากได้เราก็หาได้เองอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่ว่าของอะไรที่มันมีคุณค่าทางจิตใจหรือาอะไรเงี้ยที่สำคัญมากมากกว่าเท่านั้นเองก็เลยแบบถ้าเป็นวันเกิดวันสำคัญอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ได้มองหาสิ่งของที่มันแบบแพงนะแต่อาจจะมองหาสิ่งของที่มันมันมีคุณค่าไม่ว่าจะทำเองบ้างไปควานหามาบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะสำคัญมากกว่า แต่ทุกครั้งที่เราเป็นนักวางแผนแบบนี้พอวันเกิดเราก็คิดแผนไปหมว่าแบบจะซื้ออะไรเอ่ เป็นคนคิดอะไรไว้ล่วงหน้าเยอะ เพราะฉะนั้นจะมีรูปแบบ สมมติว่าเราคิดจะทำแบบนี้อีกประมาณสมมติว่าคิดคิดได้ว่าจะทำอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปทำตอนที่มันเป็นโอกาสดีๆโอกาสพิเศษดีกว่าอะไรแค่นั้นเองครับผมแสดงว่าคิดว่ามั่นใจว่าถูกใจน้อง สิ่งที่เราวางแผนไว้ มันก็ต้องมีคนเราเวลาเราให้ของใครเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะชอบไปนะ จะใช่หรือเปล่านะอะไรเงี้ย ก็เหมือนเราทำงานที่คนดูจะชอบเราหรือเปล่านะละครเราจะโอเคหรือเปล่าะอะไรเงี้ย ก็เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเออ เราก็เต็มที่ที่จะทำให้ ว่าเราเต็มที่ที่จะทำผลงานก็มันก็ก็รู้สึกดีเราพอเห็นโาแบบชอบมากมี ก็ก็ดีใจครับผม ดีใจก็ไม่รู้จะอธิบายออกมายังไงเหมือนกันโอเคครับ